ในส่วนของนักศึกษาที่จะมาปฏิบัติงานนะครับโดยโดยส่วนใหญ่แล้ว ถ้าในฝั่งของผู้ประกอบการสิ่งที่มองไปให้นักศึกษามาปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะมองไปส่วนของประเด็นของเรื่องของทักษะ เนื่องจากว่าเรามีเรามีสกิลอยู่2สส่วน ทักษะขององค์ความรู้ที่เป็นฮาร์ดสกิลที่เป็นความรู้ตรงนั้นเติมเข้าไปได้ตลอดเลย แต่ว่าเวลามาเวลาทำงานจริงๆเนี่ยต้องมีทักษะที่เป็นซอฟต์สกิลซอฟต์สกิล ที่เป็นพื้นฐานได้มาก่อน ซึ่งจริงๆ แล้วซอฟต์สกิลพื้นฐานที่ควรจะมีก่อนที่จะมาปฏิบัติงานเลยนะครับ ซึ่งเป็นซอฟต์สกิลของคนทำงานเบื้องต้นนั่นคือคอมมิวนิเคชันสกิลเรื่องของการสื่อสารซึ่งเป็น สกิลทักษะเริ่มต้นในการที่จะให้การทำงานของคุณออกมา มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ถ้าคุณยังสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ สื่อสารกับหัวหน้าไม่ได้ ในการที่ จะทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป มันจะเป็นเรื่องยากคุยกันเรื่องหนึ่งแต่กับกายเอาพูดออกมาเป็นเรื่องหนึ่งฉะนั้นมันก็จะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ผู้ประกอบการต้องการที่จะอยากได้เลย นี่คือทักษะแรกแล้วมีความจำเป็นเบื้องต้นเลยนะครับ ทักษะที่2ก็คือ คนไทยจะขาดเยอะมาก ในส่วนเด็กไทยยิ่งเป็นเด็กไทยครับเนื่องจากว่าเด็กเจนวายจะจะไม่ไม่โฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ว่าในการทำงานเราต้องการ เอาคำหรือเอาพุทธที่ออกมาแล้วมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานพอเป็นแบบนี้เราต้องการทักษะในเรื่องของ เขาเรียกว่า systematic skill เรื่องของการจัดการงานอย่างเป็นระบบ การจัดงานงานอย่างเป็นระบบมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ผู้ประกอบการนำเสนอโปรเจกต์เข้ามาให้นักศึกษาฉะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการจากนักศึกษาก็คือการทำ systematic skill ให้เห็นว่า การที่จะทำโปรเจกต์นี้ให้สักเซสให้ได้คุณจะมีการวางแผนอย่างเป็นระบบอย่างไรบ้าง ให้เกิดขึ้น แล้วทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่า คุณสามารถทำให้สำเร็จได้ โดยระบบของคุณที่วาง 1 2 3 4 นี่แหละ จะทำให้ถึงเป้าหมายได้อย่างไรนี่ผมคิดว่าเป็นสกิลตัวที่2ครับสกิลตัวที่ 3 เป็นปัญหากับเด็กไทยเยอะมาก ซึ่งเวลาทำงานเราไม่ได้ทำงานคนเดียวครับ เวลาเราไปทำงานหรือไปฝึกงานเนี่ยเวลาโทษทีครับไปปฏิบัติงาน สิ่งที่เวลาไปปฏิบัติงานเราต้องร่วมงานกับคนอื่น ฉะนั้นทักษะการเป็นทีมเวิร์กครับ มีความสำคัญมาก จากที่เรารู้ว่า ฝรั่งชอบมาพูดว่า ฝรั่งสองคน ฝรั่งหนึ่งคนทำงานประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ฝรั่งสองคนทำงานกันได้ประสิทธิภาพร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่พอฝรั่งเอาเด็กไทยหนึ่งคนประสิทธิภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ พอเอาเด็กไทย 2 คนไปทำงานร่วมกันได้แค่ 50%นี่คือปัญหาของเด็กไทย การทำงานทีมเวิร์กเราจะน้อยลงไปมากๆ ซึ่งซึ่งทักษะนี้สิ่งที่จะพัฒนาได้ก็คือการสร้าง leadership หรือการสร้างความเป็นผู้นำในทีมให้ได้ เนื่องจากว่ามันคือทีมนะครับ ทีมจะไปรอดไม่รอดขึ้นอยู่กับผู้นำในการที่จะแอดไซน์งาน ในการที่จะทำทีมนี้ไปได้ ซึ่งเวลาเราไปไปปฏิบัติงานเนี่ย เราต้องใช้ทีมอย่างน้อย2คนถึง3คนในการทำงานอยู่แล้ว ซึ่งต้องมีผู้นำนะครับในการที่จะนำทีมนี้ไปให้รอด ถ้าคุณนำไม่รอด แสดงว่าสากิจศึกษาครั้งนั้นอาจจะประสบความล้มเหลวก็ได้ ซึ่งต้องการความเป็นผู้นำสูงในการที่จะนำทีมต้องต้องผลัดกันนำผลัดกันตามในสิ่งที่ตัวเองถนัด ในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัด และยอมให้ผู้อื่นนำบ้าง ตัวเองเป็นผู้ตามบ้างในบางโอกาส ซึ่งจะทำให้ทีมเวิร์กตรงนี้ไปได้ ดีเลยครับ ที่ทักษะที่จะควรเพิ่ม แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือสิ่งที่ต่างชาติมองกลับมาเนี่ยในส่วนของการปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานนักศึกษาที่โดนเหมือนกับเมนชั่นบ่อยๆ เหมือนกับประมาณว่าเด็กไทยมีปัญหาเรื่องนี้บ่อยๆคือเรื่องของการตรงต่อเวลา ซึ่งการตรงต่อเวลามันจะทำให้เห็นภาพอื่นต่อเนื่องไปได้เยอะแยะมากมาย ซึ่งพอคุณไม่ตรงเวลา นั่นคือเขาจะคิดไปต่อเลย แล้วการรักษาคำพูดละ่ะ เรื่องของการทำงานละ่ะ มันจะเป็นผลต่อเนื่องเลยครับ แค่การไม่ตรงต่อเวลาแค่เรื่องเดียว เรื่องเดียวเท่านั้น ฉะนั้นเรื่องของการตรงต่อเวลา ไม่ว่าประเทศไหนให้ความสำคัญมากๆนะครับ ฉะนั้นเราควรปรับเรื่องนี้ให้ได้ก่อน สำหรับก่อนที่จะไปฝึกงาน ไม่งั้นเขาจะมองคุณไปอีกรูปแบบอีกอย่างหนึ่งเลย แล้วทำให้คุณเสียภาพลักษณ์ไปในทางที่ไม่ดีได้ ซึ่งจริง ๆ คุณอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ ประเด็นสกิลตัวที่ 5 นะครับในเรื่องของสกิลที่ต้องการสกิลเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์การคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราเราอยู่มหาลัยเราทำงานกลุ่ม สิ่งที่องค์กรต้องการก็คือ การที่ต้องการความคิดในรูปแบบใหม่ แต่เป็นความคิดเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์แต่ไม่แต่ไม่ขัดแย้งนะครับไม่แตกแยก เหมือนกับมีโปรเจกต์ใหม่มาทำ แต่ว่าโปรเจกต์นั้นโดนรันด้วยวิธีการเดิมๆของบริษัท บริษัทต้องการพัฒนารูปแบบของการทำงาน แค่เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอาจจะ 5% 10%ก็ได้ ฉะนั้นสกิลที่ต้องใช้คือคิดเชิงวิพากษ์ผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมง่ายๆแบบนี้ การเดินจาก A ไป B ต้องผ่าน C ก่อน ในวิธีการเดินในรูปแบบเก่าคือ A ไป B ไป C ใช้เวลา10นาที แต่รูปแบบใหม่เราต้องนำเสนอให้ได้ว่าการเดินจาก A ไป B เนี่ยผมสามารถทำได้ 5 นาทีนะ 5 นาทีแทนที่เราจะเดินไป B ไป C แบบนี้รูปแบบเนี้ยผมสามารถลดเหลือ 2 นาที โดยวิธีการ 1 2 3 แบบนี้ แล้วจาก C ไป B ผมลดเหลือ 2 นาที ซึ่งเห็นไหมว่าในรูปแบบเดียวกันเราสามารถเสนอความคิดที่แตกต่าง แล้วอย่างมีเหตุผล แต่ไม่ขัดแย้งและสร้างเอาพุทที่ดีขึ้นมาให้กับองค์กรได้ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็น ทักษะสำคัญที่ที่ที่ทุกคนน่าจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานในแต่ละครั้งนะครับ